บทที่ 3 Google Docs Sheets สไลด์การสร้าง Google Docs Sheets สไลด์สร้างตารางเก็บคะแนนนักเรียน ฝึกปฏิบัติสร้างตารางเก็บคะแนนนักเรียน นำเสนอผลงานและร่วมกันอภิปรายค่ะ